เจอสามตัวเอาของดอกมันเป็นอย่างนี้สวยงามคุณผู้ชมเออสามพันเจ็ดเด็กแค่มีความร้อด้วยขอหน่อยเถอะขอมือถุดายขอหน่อยเถอะเอ้ยต้องขอมือสองเด็กแค่คำเตือนคลิปนี้บทรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆควรรับคำแนะนำเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรทำตามการพนันไม่ทำให้ใครรวยนะจ๊ะอ่าฮ่า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 รถไฟเหาะนะครับผมคุณผู้ชมมากันที่ทุน 1,000 บาท ผมขออนุญาตจัดไปที่เบ็ด50 บาทเลยก็แล้วกันสำหรับเกมนี้สแกตเตอร์ 4 ตัวสามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะคุณผู้ชมรายจ่าย 3 แถวแรกนะครับผมตัวคูณมีทั้งในและนอกข้างในน่าจะค้างตัวคูณนะตัวส่วนตัวนอกจะเป็นตัวคูณค้างแล้วก็เริ่มใหม่นะ ขอให้มันได้โชว์นะครับผมแล้ว ก็จะบอกว่าเกมนี้มีวายนะ วายมีแถวบนแถวล่างเมื่อไหร่ก็จะเป็นวายทั้งแถวนะครับผม ไปไม่พูดพร่ำทำช้าล่ำไรลีลาชักช้าล่ำรอไปลุยกันเลยครับผม เออมา สูตรง่ายๆ ของเฮียวินนะคุณผู้ชมเล่นได้แล้วต้องเลิกครับผม บวกเยอะ บวกน้อยบวกนิดบวกหน่อยก็เลิกได้แล้วคุณผู้ชม แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่บวกนะ เออเจ็ดเค ไม่บวกก็เลิกเหมือนกันคุณผู้ชม เพราะว่าก็ไม่มีตังเล่นเหมือนกัน เออ มา ยังไม่เห็นวายโผล่เลยนะ สเก็ตตงสเก็ตเตอร์ก็ไม่ค่อยมาเลยนะ มากันทุนพันเออเคแก้วน้ำสิบแถวสามีไหมไม่มีวะ เออสแกตเตอร์มีให้ลุ้นเฉยเอายังไงมาไหมมาเลยไหมนั่นเลยเบรกเออเออ สวยงาม เออกดไปกดมาเข้าฟรีครับผมไปลุย10 รอบหมุน อย่าบอกนะ วายมาแล้วได้ใช้เจเบาๆอ่ะเป็นวายคอมโบนะคุณผู้ชมเออวันในในฟรีวายค้างนะ เออ แล้วนั่นแหละครับผมสวยแล้วไงต่อ เออวางไกลๆวางขยับขยับมาชิดๆกันแล้วยังไงต่อเออไปอขอตัวแพงๆได้ไหมได้สิบได้เจ แล้ว กลับมาเท่าทุนนะคุณผู้ชม กลับมาเท่าทุนบวกมาเจ็ดเก้าสิบฟาบาทเออเหมือนจะดีแต่ก็ยังเงียบเงียบอยู่นะ ขออนุญาตใส่เทอร์โบมันแม่งเข้าไปเลย คุณผู้ชม เออไปวายคอมโบวายคอเตอร์เออเออได้เคเอาสเก็ตเตอร์มีลุ้นอีกแล้ว คุณผู้ชมมีลุ้นอีกหนึ่งตัวแล้วอีกแล้วยังไงต่อมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาว่ะลุ่มๆดอนๆนะวันนี้สเกตเตอร์ ถือไวโคเตอร์โอ้โหใส่กรอกฮอตดอกสเกตเตอร์สามตัวเอาฮอตดอกมาเต็มๆอย่างนี้สวยงามเลยคุณผู้ชมเออสามพันเจ็ดเย็ดเคมีวายมารอด้วยโอ้โหขอบคุณมากเออเมื่อกี้กดแบบห่อเหี่ยวแล้วนะ กดว่า เออหมดแน่ๆ สงสัยจะหมดจะต้องไปแน่ๆโอ้โหเออมีวายมาช่วยมีสักฮอตดอกมาช่วยนะ โอ้โห ตกใจตื่นเต้นเลย ทีนี้ยังไงต่อบวกมาสามพันนะตอนนี้ มีทุนมาพันหนึ่งวายก็หายไปนะเสียดายนะวายไม่ได้ใช้ไม่หมดนะ ไปต่อเออไป แล้วสวยแล้วมาอีกพันกว่าบาท จะได้ถึงเท่าไหร่วันนี้วันนี้จะเอาถึงเท่าไหร่กันดี เออวายมาได้เคสวยงามแล้วยังไงต่อวายอยากขอได้ใช้ทุกดอก ขอให้ได้ใช้ทุกดอกเออวายไกลๆบอดนะวายบอดวายบอดได้ใช้ครับผม ว่ะคุณผู้ชม เอาดีวะ มากันทุนพัน เออ แถมมาตัว ไม่แถมนี่วะเฮ้ยแถมปะวะเมื่อกี้ห้าตัวปะวะ หลอนลองทำสี่ห้าตัว เออ คุณผู้ชมแถมมาหนึ่งตัวนะไปเรามาดูดูเกมซื้อกันบ้างดีกว่า โอ้โห วายในฟรีวายในฟรีเงียบกิฟเลยคุณผู้ชมเอาวายมาไกลๆแล้วหนึ่งยังไง เออวายมา นั่นแหละครับผม เออต่อไป ขออีกต่อไป ขออีกสแกตเตอร์ฟรีในฟรีขอบคุณมากไอ้เฮ็ดเคโอ้โหดีๆสแกตเตอร์ก็วิ่งเข้ามาเฉย เอาละวะ สงสัยตามทุนได้รอบนี้ จบรอบนี้มีบวกแน่ๆมีบวกแน่ๆไหม เดี๋ยวรู้กัน ตอนนี้คุณ 6 นะ ก็อีก 12 รอบหมุน เอ้ย เอ้ย ไม่เงียบสิเพื่อน เออวายมาทั้งแถว ยังไม่ได้ใช้นะ ยังไม่ได้ใช้นะ ยังนะ ก็ยังอีกนะ เออ ยังอีกนะ ยังอีก มึงยังไม่ใช้ให้กูอีก ยังไง เฮ้ย ได้สิบมา เออสวย2008แล้ว นั่นแหละครับผมสวย นั่นแหละครับผมสวย แล้วเก็บตอนนี้เก็บคูณเก้าเลยอีกสี่รอบมงสุดท้ายนะ คุณผู้ชม เอาวะ เอาวะ รับรางวัลซูเปอร์สามพันตอนนี้ได้กำไรนะ ได้กำไรแล้ว แค่ไหนแค่นั้นแล้ววะกูว่าได้ลำลากันแค่นี้แล้ววะเออนั่นแหละครับผมอย่างที่ว่าครับ ผมบวกเล็กบวกน้อยก็ถือว่าบวกอีกสองหมุนสุดท้าย ขอหน่อยเถอะ ขอหมุนสุดท้ายขอหน่อยเถอะเอ้ยนั่นแหละครับผมหมื่นสองเย็ดแค่เออ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 กูดไนท์